ไม่ไกลจากประตูพระนคร ด้านทิศใต้ ประชาชนกราบทูลพระราชา พระราชาตรัสเรียกเสนกะมารับสั่งให้หาวิธีนำแก้วมณีนั้นขึ้นมา เสนกะทูลเสนอ ให้วิทน้ำออกจากสระเอาแก้วมณี พระองค์จึงมอบให้เป็นภาระของเสนกะ อาจารย์เสนกะ ให้ประชาชนมาประชุมช่วยกันวิทน้ำ ขนเลนออกจากสระโบกกรณี แม้ขุดถึงพื้นก็ไม่เห็นแก้วมณี เมื่อปล่อยน้ำเข้าเต็มสระโบกกรณี แสงสะท้อนแก้วมณีก็ปรากฏอีก แม้เสนกะทำเช่นนั้นอีก ก็ไม่ได้แก้วมณี เสนกะหมดปัญญา จึงกราบทูลให้พระราชาทรงทราบ พระราชาตรัสเรียกมโหสถมารับสั่งว่า มีแก้วมณีอยู่ในสับบกรณี อาจารย์เสนกะให้วิทน้ำและโคลนออกหมด กระทั่งขุดถึงพื้น ก็ยังไม่เห็น เมื่อปล่อยน้ำเข้าเต็มสักก็เห็นแก้วมณีอีก มโหสถกราบทูลว่า เชิญเสด็จเถิด ข้าพระองค์จะนำแก้วมณีมาถวาย พระเจ้าวิเทหราช ได้สดับเช่นนั้น ก็ทรงดีใจว่า วันนี้จะได้เห็นปัญญามโหสถ จึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปริมสระบกรณี มโหสถยืนที่ฝั่งคเนดูก็รู้ว่า แก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระ แต่อยู่บนต้นตาล แต่แสงสะท้อนจากแก้วมณี ลงไปที่สระน้ำ จึงให้คนนำภาชนะ ใส่น้ำมาตั้งไว้ทดสอบดู ก็เป็นจริงตามนั้น จึงกราบทูลว่า ขอพระองค์ทอดพระเนตร แก้วมณีไม่ได้ปรากฏ แต่เฉพาะในสระบกครณีเท่านั้น แม้ในภาชนะนี้ก็มีแก้วมณี แสดงว่า แก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระบกครณี แต่อยู่ในรังกาบนต้นตาล โปรดให้ทหารขึ้นไปนำลงมาเถิดพระเจ้าข้าพระราชารับสั่ง ให้ทหารขึ้นไปนำแก้วมณีลงมาจากรังกา มโหสถรับแก้วมณีมาถวายพระราชา ฝูงชนที่มาชุมนุมกันต่างส่งเสียงสาธุการด้วยความยินดี ต่างด่าทออาจารย์เสนกะ ผู้ชมเชยมโหสถไม่ขาดปากว่า แก้วมณีอยู่บนต้นตาล เสนกะโง่ เกณฑ์คนตั้งมากมายมาขุดสัก แม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงสมมนัตเป็นอย่างยิ่ง ทรงถอดสร้อยมุกดาเครื่องประดับพระสอของพระองค์ ราชทานให้มโหสถ และพระราชทานสร้อยมุกดาวลี แก่บริวารมโหสถทุกคน กิ้งก่าได้ทอง อีกวันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถ ขณะนั้น มีกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่ที่ปลายเสาค่าย มันเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงจากเสาค่าย หมอบอยู่ที่พื้นดิน พระราชาทอดประเนตเห็นกิริยากิ้งก่านั้นเจึงตรัสถามว่า กิ้งก่าตัวนี้ทำอะไร มโหสถทูลตอบว่า กิ้งก่าถวายความเคารพพระเจ้าค่า พระราชาตรัสว่าการที่กิ้งก่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยังรู้จักแสดงความเคารพ มันคงต้องการอะไร มโหสถกราบทูลว่า กิ้งก่าไม่ต้องการทรัพย์ ควรพระราชทานเพียงแค่ของกินก็พอ ครั้นพระราชาตรัสถามว่ามันกินอะไร มโหสถทูลตอบว่า มันกินเนื้อพระเจ้าค่าพระราชาตรัสซักถามต่อไปว่า มันควรได้เนื้อราคาเท่าไหร่ มโหสถทูลว่า ราคาราวกากันนิกหนึ่งพระเจ้าข้า รับสั่งทหารว่า รางวัลของหลวงเพียงกากันนิกหนึ่งน้อยไป จึงทรงให้นำเนื้อมีราคากึ่งมาศพมาให้กิ้งก่ากินเป็นประจำ ครั้นวันพระอุโบสถวันหนึ่ง ที่รองฆ่าสัตว์ งดฆ่าสัตว์ ทหารไม่ได้เนื้อ จึงเจาะเหรียญกึ่งกะหาปณะนะ เอามาร้อยผูกเป็นเครื่องประดับที่คอกิ้งกากิ้งกาเกิดความถือตัวเพราะคิดว่ามีทรัพย์กึ่งกหาปณะนั้น วันนั้น พระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน กิ้งกาเห็นพระราชาเสด็จมา ก็ตีตนเสมอพระราชา เหมือนจะเข้าใจว่าพระองค์มีพระราชทรัพย์มา เราก็มีมากเหมือนกัน เพราะความถือตัวที่เกิดจากการมีทรัพย์กึ่งมาศพนั้น จึงไม่ลงจากปลายเสาค่าย ยกหัวร่อนอวดเหรียญไปมาอยู่บนปลายเสาค่าย พระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นกิริยาของกิ้งกา จึงตรัสถามมโหสถว่าทำไมวันนี้กิ้งกาจึงไม่ลงจากปลายเสาค่ายเหมือนวันก่อน มโหสถกราบทูลให้ทราบว่า คนไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระอุโบสถ ทหารหาเนื้อให้กินไม่ได้ จึงเอา เหรียญกึ่งมาศกผูกไว้ที่คอ กิ้งกาจึงเกิดความถือตัวขึ้น พระราชาให้เรียกราชบุรุษนั้นมาตรัสถาม ทรงทราบความจริง ก็เลื่อมใสพระโพธิสัตว์อย่างมาก จึงพระราชทานบ้านสวยที่ประตูพระนครทั้งสี่แห่งให้มโหสถ แต่กริ้วกิ้งกา ทรงปรารบจะให้ข้าเสีย มโหสถทูลทัดทานว่า สัตว์ดิรฉานไม่มีปัญญา ขอพระองค์โปรดยกโทษให้มันเถิด